สวัสดีครับ พบกับช่องสเกต สังกากันอีกเช่นเคย วันนี้จะมาชมโฆษณาน้ำปลาของชินสุแฟมิลี่ในชุด ร้านเจที่ว่าเด็ดแล้วยังต้องยอมกัน ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ มันจะดีกว่าไหมครับ ถ้าก๋วยเตี๋ยวเจ๊อะอร่อยขึ้นทำยังไงวะ เจ๊ต้องเปลี่ยนน้ำปลาครับ เจ๊ลองชิม ถ้วยนี้ดูครับ สีไม่ค้ำกลิ่นก็รี